ประโยค Aussi longtemps que ça. Dans ce cas, je vais me faire rembourser en liquide, moi aussi. แปลว่านานถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือ ในกรณีนี้ ฉันก็จะขอ เบิก เงิน คืน ภาษี มูลค่า เพิ่มเป็นเงินสดด้วยเช่นกัน สำนวน Aussi longtemps que ça. ใช้เป็นประโยคอุทาน จึง แปลว่า นานถึงขนาดนั้นเชียว หรือ คำว่า Dans เป็น คำ บุพบท แปลว่า ใน คำว่า ce เป็นคุณศัพท์ช่วยชี้ ใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์แปลว่านี้คำว่าแกเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์แปลว่ากรณีคำว่า me faire rembourser แปลว่าได้รับเงินชดเชยคำว่า en liquide แปลว่าเป็นเงินสด คำว่า moi aussi แปลว่าฉันด้วยเช่นกัน